อีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ คือการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสไลด์ ซึ่งก็คือการทำแอนิเมชันนั่นเองนะคะ คลิกปุ่มคำสั่ง transition เพื่อเปิดเครื่องมือสำหรับสร้างแอนิเมชันซึ่งการสร้างแอนิเมชันจะมี 2 ลักษณะด้วยกันก็คือ สร้างแอนิเมชันรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ และการสร้างแอนิเมชันให้กับวัตถุต่าง ๆ บนสไลด์ การสร้างแอนิเมชันรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ สามารถกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกันนะคะ สามารถกำหนดความเร็วในการแสดงแอนิเมชันเปลี่ยนสไลด์ ซึ่งสไลด์ที่มีการทำแอนิเมชันที่โครงสร้างสไลด์ด้านซ้ายมือ จะมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่า มีแอนิเมชันอยู่ที่สไลด์นั้น และหากต้องการกำหนดให้ใช้แอนิเมชันรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์กับสไลด์ทั้งหมด ให้คลิก apply to all slides ได้นะคะ แต่รูปแบบการเปลี่ยนสไลด์จะไม่แสดงถ้าเปลี่ยนสไลด์โดยการคลิกเลือกจุดเชื่อมโยง อีกลักษณะคือการสร้างแอนิเมชันให้กับวัตถุต่างๆ บนสไลด์ โดยการเลือกวัตถุที่ต้องการสร้างแอนิเมชันคลิก Select an object to animate แล้วสามารถกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะให้ปรากฏขึ้น ให้หายไป ให้ฟีดเข้า หรือหายไปทั้งทางซ้าย ขวา บนล่าง หรือรูปแบบอื่น ๆ สามารถกำหนดเวลาในการเกิดแอนิเมชันว่าจะให้เกิดเมื่อไหร่ โดยสามารถเลือกเป็น on click คือเกิดขึ้นเมื่อคลิกเมาส์ after previous คือเกิดหลังจากแอนิเมชันลำดับก่อนหน้าดำเนินการเสร็จแล้ว และ with previous คือเกิดพร้อมกับแอนิเมชันลำดับก่อนหน้า และสามารถกำหนดความเร็วในการแสดงแอนิเมชันได้ และสำหรับการสร้างแอนิเมชันให้กับข้อความ ก็สามารถกำหนดค่าได้เช่นเดียวกันกับแอนิเมชันแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปแบบกำหนดเวลาในการเกิดแอนิเมชัน ความเร็วในการแสดงแอนิเมชัน และยังสามารถเลือกการเกิดแอนิเมชันของข้อความให้เกิดพร้อมกันทั้งหมดหรือเกิดทีละย่อหน้าได้ สิ่งที่มีการสร้างแอนิเมชันแล้วก็สามารถสร้างแอนิเมชันเพิ่มได้ โดยคลิกที่ Select an Object to Animate แล้วก็สามารถกำหนดรูปแบบแอนิเมชันกำหนดเวลาในการเกิดแอนิเมชันความเร็วในการแสดงแอนิเมชันได้เช่นเดียวกัน เราสามารถเปลี่ยนลำดับการเกิดแอนิเมชันได้ โดยคลิกที่แอนิเมชันที่ต้องการเปลี่ยนลำดับค้างไว้ แล้วเลื่อนเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ สามารถลบแอนิเมชันได้โดยคลิกที่แอนิเมชันแล้วคลิกเครื่องหมายกากบาท สามารถทดสอบการแสดงแอนิเมชันโดยคลิกที่ปุ่ม play เพื่อแสดงแอนิเมชันซึ่งแอนิเมชันใดที่รอการคลิก เราก็จะต้องคลิกเมาส์ก่อนนะคะ และเมื่อแสดงแอนิเมชันเสร็จแล้ว หรือต้องการหยุดการแสดงตัวอย่างแอนิเมชันให้คลิกปุ่ม stop แล้วก็จะกลับสู่การแก้ไขสไลด์ การใส่แอนิเมชันควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสม ในหน้าสไลด์เดียวกันก็ควรเลือกรูปแบบแอนิเมชันเดียวกัน ก็จะทำให้ดูไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะ